ช่วงนี้กระแสการ์ดโปเกมอนค่อนข้างมาแรงดูเด็กพี่เลที่เชี่ยวเหลือไว้ให้ เห็นเห็นปิงปังนี้ไหมเห็นปิงปังว่ะเฮ้ย อาเซว่าอยู่ในนี้ขอดูความซ้ายบนซ้ายบนก่อนซ้ายบนมาเฮ้ยวีสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เลโยอันบ็อกกันอีกครั้งนะฮะ น่าจะเป็นครั้งที่5แล้วนะที่ผมมานั่งแกะของให้ทุกคนดูกันนะครับผมและในวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวฮะพา ปิกาจูด้วย ก็นั่นแหละครับผม ผมจะมาอันบ็อกซ์อะไรที่เกี่ยวกับโปเกมอนกันในวันนี้นะครับผมจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะจ๊ะปะก่อนอื่นเลยนะครับผมขออัญเชิญแขกรับเชิญของผมก่อนนะซัมมอนเชี่ยว วันนี้เราจะมาทำอะไรกันเปิดกล่องการ์ด ครับเผมเปิดกล่องการ์ดโปเกมอนนั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้กระแสการ์ดโปเกมอนค่อนข้างมาแรงแล้วก็มีลิขสิทธิ์แปลไทยด้วย ที่ไม่ใช่สปอนเซอร์ของเราแต่อย่างใดเราแค่เห็นแล้วอยากเล่นเอง ก็เลยคิดว่าจะสั่ง starter deck มาลองเปิดกันดูครับผมแล้วก็ด้วยที่เราชอบเปิดกล่องสุ่มชอบลุ้นก็เลยเปิด booster pack ด้วยเลยสั่งเป็นซองมาเปิดรุ่นหาการ์ดแลเผื่อว่าเราจะมีโชคดีได้เป็นเศรษฐีกับเขาบ้างนะถือว่าจะรวยมาเชี่ยวออกมาเลย แกะ แต่ดีๆนะ จริง ๆ คือ คนที่จะชวนเราเล่นอ่ะคือพี่เพิร์ดแต่ว่าพี่เพิร์ดไปเห็นที่เอ็มพอเทลเขา มีจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ถ้าชนะก็ได้ไปแข่งทัวร์นาเมนต์ระดับโลกต่อระดับโลกเลย ใช่แต่ว่าทัวร์นาเมนต์ที่ไทยเนี่ยเขาให้ใช้การลิขสิทธิ์ไทยแปลไทยเท่านั้นแต่ว่าการพี่เพิร์ดเนี่ยเป็นตาังคิดหมดเลยพี่เพิร์ดก็เลยนั่งจอะอยู่บ้าน เพราะเล่นกับใครไม่ได้แล้วก็มาป้ายยาเรา ในกล่องนะครับก็จะมีซองใส่ใส่การ์ดมาให้นะฮะ แล้วก็โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมชุด Family Happy ครับผมก็จะเป็น2เด็กแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวกันอันบ็อกซ์กันนะครับ แถม Playmat แบบครึ่งแผ่น อ่าก็ไว้2ฝั่งเล่นด้วยกัน แล้วก็อันนี้เป็น เอ่อซองบูสเตอร์ครับผม เผื่อจะมีการ์ดแดงอยู่ข้างใน แล้วก็อันนี้ก็เป็นสตาร์เตอร์เด็กของทั้งสองคนที่ข้างในก็จะไม่เหมือนกันต้องสุ่มอีกทีหนึ่งด้วยนะ มาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยฮะโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมชุด Family Happy นั่นเองเขาบอกเป็นแพ็คเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแล้วมันจะได้2เด็กไว้เล่นกับเพื่อนได้เลยนะฮะ แล้วก็มีกติกามีอะไรสอนมาให้ในนี้ด้วยเขาบอกจะอุปกรณ์ครบเลย ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นนะอืมทั้งกล่องมีเท่านี้ครับ โอเคเรามีกล่องเริ่มต้น2กล่องนะครับผม เริ่มจากกล่องปิกาจูก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักปิกาจูกันดีใช่ไหมเปิดมา หลังการเป็นงี้สวย คลาสสิก เหมือนที่เห็นกันตอนเด็กๆ ผมมันมีไอ้นี่ให้ดึงแกะนี่มันไม่ใช้คัตเตอร์ ว้าวแปลไทยหมดเลยนะฮะอ่าพิกาจูวีเก็กโคกะวีตัวดังทั้งคู่เลยเนาะตัวฮิตหมดเลย อันนี้ก็เล่นใน Smash Bros ก็มีนี่ไอเด็กนี้น่าจะไม่ต้องลุ้นครับผมก็น่าจะเป็นเหมือนไพ่แบบฟิกอยู่แล้วในเด็กที่เปิดมานะฮะทั้ง Family ดูไม่ไม่มีอะไรแรก็โปเกมอนทั่วไปข้อมูลพื้นฐานก็คือแบบเวลาเราจะลงมอนใช่ไหมเราต้องลงร่างแรกก่อนแล้วเราค่อยลงร่างอื่นพัฒนาร่างไปเรื่อยๆเราจะมาลงร่างสามเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะให้สวยยารักษาแผลซูเปอร์บอลมันไม่ใช่เกรดบอลหรอวะเกรดบอลมันคือเกรดบอลแต่มันแปลไทยเป็นซูเปอร์บอลนั่นแหละช่างมาเถอะเราก็จะเรียกตอนที่เราชอบแล้วกันเนาะงานวิจัยศาสตราจารย์ฮอป เด็กหนุ่มจับมแมลงคลาสสิกมากมาในภาคแรก อันนี้พลังพื้นฐานนี่ไว้ให้โปเกมอนใช้สกิลได้นั่นเอง อย่างเช่นเขาจะมีบอกว่า นี่เห็นไหม อย่างท่าแทะเนี่ยผมว่าน่าจะไบในเกมนะ ใช้พลังงานไฟฟ้า1จบตี10เงี้ย เราก็ต้องใช้ติดพลังงานไฟฟ้าให้มันอะไรอย่างงี้นะครับผม เด็กแรกผ่านไป 2 อันนี้ไม่ได้มีลุ้นอะไรครับมันก็ฟิกมาอยู่แล้ว เด็กต่อไปครับผมก็เป็นเด็กไฟนะที่มาด้วยกันเพื่อชื่อแน่นอีก S Burn V ครับผมภาคอะไรนะตัวนี้ตัวหลักภาคซอชิลปะชิวเออซอชิลแล้วก็ทารุเปิลซอชิลหมดเลยนี่ใช่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ปะต้นไม้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อ๋อเฮ้ยโรคอนพัฒนาเป็นคิวคอนอันนี้คลาสสิกนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีีอีวีด้วยอันนี้ก็ซอชิลเหมือนกันนี่ชิวเอออ่าไพ่พวกนี้ก็เหมือนเดิมเทรนเนอร์การ์ดนะครับมันจะมีโปเกมอนการ์ดแล้วก็เทรนเนอร์การ์ดแบบไอเทมกับแบบซัพพอร์ตใช่ไหมเนี่ยซัพพอร์ตอะไรเงี้ย เค อันนี้จะเป็นเด็กพืชไฟ อยู่ด้วยกันไม่น่าได้นะจริง อันเมื่อกี้เป็นไฟฟ้ากับน้ำเนาะอันนี้เป็นพืชกับไฟ ได้เวลาลุ้นาร์เตอร์เด็กกันแล้วเชียวเลือกได้เลยใช่ไหม choose your Pokemon เออเหมือนไม่เล่นเป็นด็อกเตอร์อเชียว เอาอันนี้แล้วกัน มีมีมีตัวเมนที่อยากได้ไหมเนี่ย อยากได้เกงก้า อยากได้เกงก้า มันก็น่าจะเป็น3ธาตุหลักของภาคซอสแอนชิลเนาะอ่าแล้วก็มีเกงก้าอันนี้มันคืออะไรนะร่างยักษ์เขาเรียกว่าอะไรนะ เอออะไรนะ ไดนามิกปะอะไรสักอย่างกีกันไดนามิกอะไรสักอย่างนั่นแหละ โอเคเอาเด็กนี้ใช่ไหมอยากได้เกงก้าเปิดเลยครับพี่ เปิดเลยนะ เปิดเลย อะไรอะกระดานเหมือนกันหรอ มีพอยต์กับ มีพอยต์ดาเมจคู่มือกันเล่นมั้ง คู่มือเฉยอืมพอยต์ ตัวอะไรอะที่ตกลาปาร์ตมันเป็นลาปาร์ตแสดงว่าต้องดูข้างในเนาะต้องเป็นธาตุน้ำปะน่าจะได้เด็กน้ำเหรอ เด็กน้ำมาเปิดเขาต้องลุ้นหาวอะไรกันนะ V Max ใช่ไหมวีแม็กใช่ไหมน่าจะเป็นเด็กน้ำแหละการ์ด V อะมันน่าจะมีอยู่แล้วแต่ต้องหา V Max คือโชคดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรดำๆอยู่อะไรดำๆนั่นน่ะน่าจะเป็นของที่เราตามหาหรือเปล่าแต่หาเกงก้าในเด็กน้ำเหมือนกันนะโอ้โอ้โไม่น่าแปลกใจ เฮ้ยวีแม็กเหรอวีแม็ก เดี๋ยวนะ วีแม็กจริงว่ะ นี่คือเชื่อเปิดเด็กแรกก็ได้วีแม็กเลยอย่างนั้นอ่ะ แน่นอนดวงอ่ะ มันก็คือไพ่ที่คนเขาตามหากันนั่นแหละครับผมตามเด็กพวกนี้นะฮะ โอเค ด้านหลังเป็นท่าลายมืดอ่ะมืดกับน้ำ เป็นเด็กมืดน้ำ ซึ่งข้างหลังก็น่าจะเหมือนเหมือนๆกันพวกการซัพพอร์ตเนาะการซัพพอร์ตเข้าไป โอเค ก็คือมันสุ่มตัวจาก 3 ตัวหลักหรือว่าเกงก้าอยู่แล้วนะครับ ก็จะได้เป็น V นะฮะอินเกเลียนอย่างนั้นเหรอ แต่ว่าที่โชคดีก็คือได้ V Max มาด้วยนะฮะ ก็จะเก่งกว่าแล้วก็ไม่ได้ทุกกล่องต้องลุ้นเอานะครับผม โอเค เชี่ยวได้ V Max ใช่ไหมดูเด็กพี่เลที่เชี่ยวเหลือไว้ให้หนึ่งสอง สับปึ๊บเขียวมาเลย นอนมาเลยคาตาปี้เชื่อจะดวงดีคนเดียวไม่ได้นะคาตาปี้ก็ต้องไปเป็นดักแด้ต่อปะทรานเซลกับบัตเตอร์ฟรีนั่นเองนะฮะมีตัวอะไรเนี่ยภาคหลังๆไม่ค่อยได้เล่นควิกบอลซูเปอร์บอลโปเกเกียนะเป็นเด็ก พรึดเด็กพรึดก็น่าได้ตัวพรึดโอ้ยทำไมไม่ได้ตัวหลักอ่ะ อันนี้แถวบ้านเรียกเกลือใช่ไหมเกลือคือแม้แต่ตัวหลักบนปกยังไม่ได้อ่ะให้ตายเถอะ อ่ะ V Max ก็ไม่ได้ด้วยเชี่ยวได้ V Max ใช่ไหมดูเด็กฟิเลที่เชี่ยวเหลือไว้ให้รู้สึกยังไงครับ รู้สึกยังไงเหรอที่ได้ V อย่างเดียวแล้วก็เป็นตัวเกลือไม่ใช่ตัวหลักด้วยแล้วก็ไม่ใช่ V Max ด้วยไม่ได้จ่อยมาเปิดต่อกาลาเนียสเป็นเด็กอะไรอันเนี้ยอันนี้ normal ว่าเป็นพื้นฐานอะอ๋อพื้นฐาน ก็น่าจะเป็นสาย normal กับพืชครับผม จากเลโอลอดปะล่ะนิวการ์ดวีสุดกระจอกที่ผมได้มา ผมอาจจะไม่มีดวงตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมจะมีดวงในการเปิดซองการ์ดแรกก็ได้นี่ซองใหม่ล่าสุดนะครับผมซอง Starburst เห็นอาเซอุสไหมจริงผมเรียกอาเซียสนะแต่คนไทยชอบเรียกอาเซอุสกันใช่ไหมใช่ชื่อเรียกอาเซอุสมันก็คือซองใหม่ล่าสุดนั่นเอง แล้วก็ลุ้นเขาน่าจะหาตัวนี้กันแบบแรเนาะน่าจะมีราคาอยู่ทั้ง V แล้วก็เป็น V Star ไม่ใช่ V Back น่าจะใหม่กว่าโอเค มาเปิดกันดีกว่าครับฟึบฟุกคามารุไม่ มันดูกระจอกมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เชี่ยวอะไรอันนี้จิรามีเห็นเห็นปิงปังนี้ป่ะเห็นปิงปังป่ะเห็นขอบขอบปิงปังข้างหลังป่ะเห็นปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงมันน่าจะอาจจะไม่เกี่ยวความเก่งแต่จะเป็นแบบความแรงของการ์ดอะไรเงี้ยที่ราคามันก็เกี่ยวนะอะฟุคามารู้ไปแล้วจิรามีเบสเบเตอร์โอเคไพ่ปิงปิงป่ะใบต่อไปเฮ้ยดูดีมีสกุลกาเบรียสอันนี้ไดโนสกาเบรียสดูแพงจังอะมันจะมีราคาไหมความแรงมันดูไหนวะเป็นร่าง2ถ้าเราไม่มีร่างแรกก็เล่นไม่ได้ใช่ไหม เรื่องสามอันนี้เรื่องสามเลยเหรอได้อย่างนี้มันคือแหล่ปะวะไม่มีความรู้อืมนั่นแหละครับผมซองแรกได้อะไรที่มันดูดีมาก็คือใบนี้นั่นเองต่อเลยเหลืองมาเลยฟุ๊บเอเลบูฮะนายเอนเตอร์น่ารักอ่ะมาอีกแล้วคำบรรุเฮ้ยมีมีตัววีมีตัววีอาเซอุดหรือเปล่าซองที่สองแ ุ่นนะ ต้องแกะแต่มันมันแรงไหมพอมันดูแบบมีปิ๊งปิงเงี้ยแรงปะวะหรือวีเป็นนี้อยู่แล้วอันวีในเด็กนู้นเป็นปะนะวีแม็กเป็นโอ้มาเราจะไม่ได้อาเซวุฒกันเลยเหรอเชียออาจจะเป็นเชี่ยวเองที่ได้อาจจะเป็นเชี่ยวเองที่ได้เอาต้องบอกก่อนว่าซองอาเซวุฒเนี่ยผมสั่งมา5ซองนะเชี่ยวสั่งมา1ซองโบวารุนดาเกคิอนี่ที่มีตัวน้ำเงินกับตัวแดงปะโยมาวารุเพิ่งจับเมื่อวานในโปเกมอนเลยในเกมฮีดรานความทะเยอทะยานหนึ่งชิโรนะแค่นี้เหรอ ไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะบ้าจริงอ่ะอาเซอุดอ่ะอาเซอุดอ่ะเที่ยวอยู่ซองสุดท้ายอ่ะธรรมะธรรมะเกียร์เฮ้ยมีปิ๊งปิ๊งมุคูเบิร์ดมีปิ๊งปิ๊งว่ะเก็บไว้ก่อนอะไรกินโอกาชาโอ้โหโอ้โหโอ้โหปังฮะอ่อล่างสองฟันหน้าทำงานเชี่ยวนะสองซอง สุดท้ายมันมีของเชี่ยวอันนึงเ่ใยกเชี่ยวจับเอาอันไหนอันนี้ เคอาเซวุฒอยู่ในนี้สองสุดท้ายของฉันเกียร์ โคลิงโนตพาสเผื่อว่าเราจะมีโชคดีได้เป็นเศรษฐีกับเขาบ้างหัวจะรวยมันคือความเกลือของ ผมเองที่อาจจะไม่มีดวงกับเกมไพ่เกมนี้นะฮะซองสุดท้ายอย่างเชียวเอาให้ได้นะฝากด้วยน้องชายพร้อมไหมยังที่จะเปิดซองสุดท้ายพร้อมแล้วมีอะไรจะขิงปะได้แน่นอนสักก่อนว่าได้อะไรมาอ๋อได้วีวีแม็กมาจัดไปจะอยู่ใบรองสุดท้ายปะน่าจะรองสุดท้ายเออใช่ไหมโอ้จะทำอะไรอ่ะโอ้สลับใบให้ไปอยู่สุดท้ายเหรอนี่น่ารักแต่ก็นั่นเดือมีปิ๊งปิ๊งมามีปิ๊งปิ๊งเหรอ เอ้ยปิงปิงมาดูดิใกล้ๆหน่อยยังอยู่เฮ้ยปิงปิงว่ะขอดูขวาซ้ายบนซ้ายบนก่อนซ้ายบนมาก่เฮ้ยวีอู้ตัวอะไรมันคือเทพนี่มันคือเทมินใช่ไหมร่างร่างลม n o หน้าขิงนะเนี่ย นิดหน่อย คือในเกมภาคใหม่อ่ะ เหมือนเราต้องมีเซฟภาคอะไรเก่าๆถึงจะหาตัวนี้ได้ด้วย จริงเหรอ เออ มันก็เทพเหมือน อาเซวุธเลยนะ ไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่าในเกมไพ่โปเกมอน นี้นะ ผลประกอบการวันนี้นะฮะ ผมไปดูมาแล้วว่านี่มันจะมีตัว R เล็กๆ อยู่ แถวนี้ ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะตรงนี้ หมายถึงกัดแลอันนี้ก็เป็น r นะ น่าจะแลกว่า ส่วนเชี่ยวได้ V กับ V Max ธรรมดาแต่ว่า เฮมินที่เชี่ยวเปิดมาได้เนี่ย SR ซูเปอร์แรน่าจะดูเป็นของแบบของดีนะใช่ไหมโดนดีจากไหนเนี่ย มีโดนโปเกมอนนะนิดนึงจบกันแล้วนะครับกับการอันบ็อกซ์การ์ดโปเกมอนในวันนี้นะ ใช่ไหมเชี่ยว ครับผม ใครอยากให้เราอันบ็อกซ์อะไรอีก ในรอบหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับผม แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับผม เจอกันครับบายบาย บาย ไม่ได้แล้วว่าขอไปนึงได้ไหมฮะขอไปไหน ขอเชมินไปละเฮ้ย